สวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้จะพามาดูเคล็ดลับการทำลาบเป็ดลาบเลือดเป็ดแบบบ้านๆไปติดตามรับชมกันเลยครับ อันดับแรกทำการแยกชิ้นส่วนเป็ด เอาแต่เนื้อ ลนขนอ่อนเป็ดให้เกลี้ยงส่วนกระดูกและเครื่องในเอาไว้ต้ม เอาเนื้อเป็ดมาสับทำให้เป็นเหมือนเนื้อบด นำข้าวคั่วมาตำให้ละเอียด สำหรับขั้นตอนในการคั่ว ให้ใช้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดข้าวสารคั่วไปพร้อมกันเสร็จแล้วตำให้ละเอียดเอาเนื้อเป็ดมารวนกับน้ำมันกระเทียมเจียว ใส่เกลือ เล็กน้อย ใส่ ขนอครึ่งก้อนหรือรสดีก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามด้วย น้ำปลาประมาณ1ช้อน โต๊ะ ใส่น้ำซุป นิดหนึ่งคน ให้ เข้ากัน ำหรับโครงกระดูก มาต้มทำน้ำซุปมะนาวดอง ใส่ฟัก เพิ่มรสชาติและกลิ่นหอม ขั้นตอนการปรุงลาบอันดับแรกบีบมะนาว ีบมะนาวปรุงรสเปรี้ยวตามความชอบ ตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยพริกป่นเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ความชอบข้าวคั่วโรยให้ทั่ว และอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผงปรุงรสความแซ่บมันอยู่ตรงนี้ คนเนื้อเป็ดให้เข้ากันกับเครื่องปรุง เพิ่มมะนาวอีกนิดหน่อยสำหรับคนที่ชอบรสจัดโรยหอมผักชี เบิงถ้าแซบแล้วเป็นอันเสร็จ ตามด้วยลาบเลือด ก่อนลาบเลือดนำตะไคร้มาคั้นเลือดเป็ดให้อ่อนตัวนำเป็ดที่ลาบเสร็จแล้ว มาคลุกเคล้ากับเลือดชิมรสชาติตามใจชอบ เป็นอันเสร็จ และนี่คือหน้าตาของลาบเป็ดลาบเลือดเป็ดต้มฟักมะนาวดอง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม วันนี้ลาไปก่อน อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ